มาเดี๋ยวมันจัดให้เพื่อนดูดีกว่านะครับวันนี้เอาทุนมาน้อยหน่อยนะเพื่อนนะเอาทุนมาที่ 5,000 นะจ๊ะ โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีฝ่าป่ะ มา ขอเบสทสักสามสิบนะเพื่อนนะเออ ใส่ไปเลยครับผมเทอร์โบออโต้ไป 50 หมุนมาดูหน่อยสิฮาโลวีนว่าไงจ๊ะ มีอะไรไหมลูกจ๊ะ ลูกจ๋ามาดิเพื่อนเฮ้ยตบมือนี่นี่คืออะไรอ่ะอ่าดีใจใหญ่เลยเฮ้ย ขอสเกตเตอร์ลงเดี๋ยวเพิ่นสเกตเตอร์ อุ้มมือ ไปต่อหุ้ยตรงนี้หกสิบอุ้ยกระโดดมาเต็มข้อตรงนี้เท่าไหร่จ้าสองร้อยสี่ศูนย์โถไอเราคิดว่าเยอะ แม่มา เข้าหน่อยเพื่อนเข้าให้หน่อยเข้าให้ดูเป็นบุญตาหน่อยสิฮาโลวีนฮัลโหล ฮัลโหลมัตฟักเกอร์ฮัลโหลวินส์ลงหน่อยเพื่อน โอเคบิ๊กสวิมไปดอกนี้ เท่าไหร่สองสองศูนย์เฮ้ยทำไมมันเบาจังวะ อ๋อแล้วเบ็ดน้อยนะ โอเค ไอแมงมุม อ๋อเราเบ็ดน้อยก็ว่ามันเบาจังวะมา ไปดิเพื่อนเอฟเอฟฝูสเก็ตเตอร์โคตรอ้อร้อดอกนี้ไอซ์ ไอซ์มันลงยากเหมือนกันนะเนี่ย สุดท้าย โอเค ไปต่อเพื่อนนะขอเพิ่มหน่อย เพิ่มหน่อยสักนิดนึงนะ ไปใส่ออโต้ไปครับ โอ้โห ลูกจ๋า หนูลูก โอเค เสกไปไอ้ลูก ไอ้ลูกเท่าไหร่หนึ่งสามห้าบอลกิบเลยว่ะ เอาแล้วไงมีเหลืองแล้วจ้ามีเหลืองแล้วจ้าเสกมาดิเพื่อน ตัวไหนแพงสุดน่าจะเป็นกระโหลกปะกระโหลกน่าจะแพงสุดนะ นี่หูยเต็มดุมไปเท่าไหร่ดอกนี้ครับ เต็มหน้าครับรู้เรื่องบดีสี่แปดศูนย์เออกำไรอยู่ประมาณหนึ่งร้อยลงยากลงเย็นเออ อุ้มมือมา เท่าไหร่น้องอุ้ม โยจะเล่นจนกว่ามันจะเข้าให้เรานะบ่องกงกงไม่เข้าไม่เลิกอะ่ะพูดเลยบิ๊กบินไปตรงนี้เท่าไหร่ครับคุณมันบิ๊กดีอยู่นะครับเพื่อนครับกำไรอยู่ที่ประมาณ200นะขอใส่เพิ่มไปเลย ไม่เข้าไม่เลิกกูไม่เลิกอ่ะไม่เข้าวันนี้กูก็ไม่เลิกอ่ะอุ้ยสองตัวอีกแล้วโคตรอ้อล้อเลย โหแม่ง ยากจริงว่ะ วันไหนถ้ามันเข้านี่มันเข้าทั้งวันนะ วันไหนไม่เข้า แม่งคือไม่เข้า ไอ้โลกฮาโลวีนไอ้ฟักทองไอซ์ลงให้หน่อยเพื่อนซาเกตเตอร์เออเปลี่ยนเป็นเสกอ้โหไอ้แมงมุม ไอซ์ไอซ์โอ้โห โอเค ได้อยู่ครับ ห้าลงหน่อยเพื่อน ลง หน่อยเพื่อนไม่ไหว โอ้โหโอเคไอ้แมงมุมมา ไอ้แมงมุมจะรั่ววะแข็งกันนะเนี่ยโอ้โหเริ่มเข้าเริ่มเข้าแล้วครับ ก็บอกว่าไม่เข้าไม่เลิกจนกว่ามันจะเข้าครับวันนี้บอกเลยพูดเลยนะ กู้กงกงนะวัยรุ่นนะอุ๊บดอกนี้ไปดิ โอ้โหคิดว่าเต็มสูบเฮ้เอาหน่อยเพื่อน เกินไปปะเนี่ยสกิเตอร์ลง ลงไงหน่อยเพื่อนรักไอซ์ เพื่อน เพื่อนเพื่อนไอซ์ อุ้ยโอเค น้องอุ้มมือ สวยงามพระรามแปดเพื่อนไหลไปตรงนี้เท่าไรจ๊ะหางสองสี่ศูนย์เอาดิเย็ดเคโดนบาเลยกู อุ้ยเพื่อน ไม่ไหวนะอย่างเงี้ย ไม่ไหวนะ เพื่อนเข้าหน่อย ฮาโลวีนส์ฮาโลวีนส์อ่ะฮาละฮาละกูจะรั่วว่ะ ไม่ยอมจริงเว้ยหมด หมดแน่ โอเค มึงเข้าเข้าเย็นนะ เออ มาสักทีครับ เอาหน่อยเบื้องปักคอง เอ้ย มาถึงมาสี่ตัวเอาดิ ดึบดึบดึบดึบมาอีกหนึ่งตัวโอเคบิ๊กวินไปก่อน 307 ได้อยู่ ดึบดึบดึบดึบไปดีเพื่อนอุ้ยมาอีกสองตัวเต็มข้อ โุ้ยกลับมาแล้ว ดึบดึบดึบเต็มข้อมาอีกแล้วเพื่อนอะไรก็ได้อะบอกเลยครับวายขนาดนี้เต็มหน้าอะไรก็ได้อะอะอะอะอุ้ยสองหมุนเอาหน่อยเพื่อนเลิฟไอซ์เท่าไหร่ครับไม่เคยเล่นวายเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยฮะเท่เอาว่ะดึบดึบดึบเต็มหน้าครับดึบดึบเต็มหน้าดึบดึบไอ้ดึบ ไอ้ดึ๊บไอ้ดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึบสุดท้าย้ะเพื่อนขอเต็มสูบเท่าไหร่ครับไม้นี้ครับปูเต็มนะไปดี เลิกเลิกเลยกูเลิกโอ้โหของจริงว่ะเพื่อนนะกำไรมาวันนี้มาวันที่อยู่ที่6,000กว่าบาทนะครับผมเลิกเลยครับดอกนี้ครับแม่งเข้าจริงๆนะ โอเคครับเพื่อนนะ ขอบคุณทุกคนที่อยู่มาจนจบนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ บ๊ายบาย